ตทะนะคะแบ่งเป็น 3 ขีดนะคะเริ่มจากเส้นที่ 1ฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะ เส้นที่2ซ้ายไปขวาแล้วก็ลากลงมาเส้นที่3นะคะ เชื่อมระหว่างเส้นที่1กับ2ถัดมานะคะตัวจินะคะ เส้นที่1นะคะขีดแนวนอนก่อน แล้วก็เส้นที่2นะคะ แนวนอนเส้นที่2 ก็เส้นที่ 3ลากจากบนลงล่างลงมาค่ะ ถัดมาตัวโซะนะคะ แต้มที่ 1 ด้านนอกก่อนนะคะ แล้วก็แต้มที่ 2 ด้านใน เสร็จแล้วเส้นที่3นะคะ บนลงล่างมาค่ะ ตัวเทะนะคะมี3ขีดเหมือนกันเริ่มจากเส้นแนวนอนด้านบนก่อนนะคะ แล้วก็แนวนอนเส้นที่2แล้วก็ลากเส้นที่ 3 บนลงล่างมาค่ะ ัดมาตัวโทะนะคะ ขีดเส้นตรงเส้นที่ 1 ลงมาค่ะ แล้วก็ลากเส้นทแยงเส้นที่2ออกมาค่ะ ตัวนะนะคะมี 2 ขีดเริ่มจากขีดแนวนอนก่อนนะคะ ซ้ายไปขวา แล้วก็เส้นที่ 2 บนลงล่างนะคะ ต่อไปนินะคะมี 2 ขีดค่ะ ลากขีดแนวนอนเส้นบน แล้วก็ขีดแนวนอนเส้นล่างยาวกว่าเส้นบนเล็กน้อยนะคะ ตัวที่ 3 นุนะคะมี 2 ขีดค่ะ ลากซ้ายไปขวาแล้วก็ลงมาเป็นเส้นที่ 1 นะคะ แล้วก็ลากเส้นที่2ตัดเส้นที่1เล็กน้อย มาตัวเนะนะคะมีทั้งหมด 4 ขีดค่ะ เริ่มจากแต้มด้านบนนะคะ แล้วก็ลากเส้นที่2ซ้ายไปขวาลงมาล่างนะคะ ลากเส้นตรงเส้นที่3นะคะ ลงมาแล้วก็เส้นที่4แต้มด้านขวานะคะทำมาตัวโนกนะคะ อันนี้ก็จะลากจากบนลงมาล่างค่ะเป็นเส้นเดียว ตัวฮะนะคะมี 2เส้นค่ะลากเส้นที่อยู่ด้านซ้ายก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยมาเส้นที่อยู่ด้านขวาค่ะถัดมาตัวฮิตนะคะเราจะเริ่มจากเส้นแนวนอนก่อนนะคะลากจากซ้ายไปขวานะคะ แล้วก็เส้นที่2บนลงล่างค่ะ ตัวฟุนะคะมีเส้นเดียวค่ะ ลากทีเดียวเลยไม่ยกมือขึ้นนะคะ ตัวเฮกก็มีเส้นเดียวเหมือนกันนะคะ ลากทีเดียวไม่ยกขึ้นค่ะถัดมาตัวโฮนะคะ มีทั้งหมด 4 ขีดนะคะ เริ่มจากเส้นแนวนอนก่อนนะคะ แล้วก็ลากเส้นตรงจากด้านบนลงมาตวัดเล็กน้อยนะคะ แล้วก็แต้มด้านซ้ายมือเป็นเส้นที่3และแต้มด้านขวามือเป็นเส้นที่ 4 ค่ะถัดมาตัวมะนะคะ มี 2 ขีดเริ่มจากขีดที่1นะคะ เส้นที่ 1 ลากซ้ายไปขวาแล้วก็ลงมานะคะแล้วก็เส้นที่2นะคะปิดข้างล่างค่ะ ถัดมาตัวมินะคะ มีทั้งหมด 3 เส้นนะคะ ก็คือเขียนเส้นคล้าย ๆ เส้นทะแยงนะคะ 1 เส้นด้านบนสุด เส้นที่ 2 ถัดลงมานะคะ แล้วก็เส้นที่3ด้านล่างนะคะ ความยาวจะพอๆกันเลย แล้วก็ตัวมุนะคะ เป็น 2 เส้นเหมือนกัน บนลงล่างมาก่อน แล้วก็ปิดท้ายนะคะ ตัวเมะค่ะมี 2 เส้นนะคะลากจากบนลงล่างทะยานลงมานะคะ แล้วก็ปิดตรงกลางนะคะ เป็นเส้นที่ 2 ค่ะถัดมาตัวมมกนะคะ จะเริ่มจากขีดด้านบนแนวนอนนะคะ เส้นที่ 1 แล้วก็ขีดตรงถัดมานะคะ เส้นที่ 2 ก็ลากบนลงล่างมาเป็นเส้นที่สามค่ะ ต่อมาตัวยะนะคะจะเริ่มจากเส้นแนวนอนก่อนนะคะ ซ้ายไปขวาเป็นเส้นที่ 1 แล้วก็ขีดบนลงล่างเป็นเส้นที่2ตัวยุมี 2 ขีดเหมือนกันค่ะ ก็ลากจากเส้นที่ 1 ซ้ายไปขวาลงล่างมา แล้วก็ลากเส้นที่ 2 แนวนอนนะคะ ปิดข้างล่าง ตัวโยกนะคะจะมีทั้งหมด 3 ขีดค่ะ เส้นที่ 1 จะลากซ้ายไปขวา แล้วก็ลากลงมายาวลงมาข้างล่างนะคะ แล้วก็เส้นที่2ก็คือขีดแนวนอนตรงกลางซ้ายไปขวา แล้วก็เส้นที่3ขีดแนวนอนด้านล่างสุดนะคะถัดมาตัวละนะคะ เริ่มจากด้านบนก่อนนะคะ เส้นที่ 1 ขีดซ้ายไปขวา แล้วก็ตัวเส้นที่2นะคะขีดซ้ายไปขวาลากลงมาข้างล่างค่ะ ตัวลินะคะมี 2 เส้นเหมือนกันเริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะขีดบนลงล่างมาเส้นที่ 1 แล้วก็ฝั่งขวามือนะคะเป็นเส้นที่ 2 ตัวลุนะคะมี 2 ขีดค่ะ เริ่มจากขีดฝั่งซ้ายมือก่อน แล้วก็ตามด้วยขีดฝั่งขวามือตวัดขึ้นนะคะ ตัวเละนะคะมีขีดเดียวค่ะลากบนลงล่างแล้วก็ตวัดขึ้นค่ะ ตัวโลนะคะมีทั้งหมด 3 ขีดเริ่มจากขีดตรงนะคะฝั่งซ้ายมือก่อนลากบนลงล่างมา แล้วก็ขีดที่2นะคะ ซ้ายไปขวาลากลงมาข้างล่างอีกทีแล้วก็ขีดที่3เป็นการเชื่อมเส้นที่1กับเส้นที่2นะคะถัดมาตัววะนะคะมี 2 ขีดเริ่มจากบนลงล่างมานะคะ แล้วก็เส้นที่ 2 ซ้ายไปขวาลากลงล่างค่ะ ตัวโอ้นะคะ มีทั้งหมด 3 ขีดค่ะ เริ่มจากซ้ายไปขวาเป็นเส้นที่1นะคะแล้วก็เส้นที่ 2 แนวนอนเหมือนกันซ้ายไปขวานะคะ แล้วก็ลากเส้นที่3เชื่อม 1 กับ 2 ลงมาค่ะ สุดท้ายตัวอึ้งนะคะมี 2 ขีดค่ะแต้มด้านบนก่อน แล้วก็ลากจากล่างขึ้นบนนะคะเป็นเส้นที่2ค่ะ